สวัสดีครับพบวัสนีครับสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์การออกบูธขายของตามงานการ์ตูนต่างๆนะครับ หรือที่เราเรียกว่าการออกเซอร์เคิลบางครั้งนะครับ หรือบางงานเนี่ยเขาให้เวลาเราเป็นหลาย ๆ เดือน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับ กระบวนการนะครับในการผลิตของหรือทำชิ้นงานเนี่ยเพื่อออกมาขายในงานต่างๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประกาศชื่อเซอร์เคิลที่รับการรับเลือกแล้ว เพราะว่านะครับ ถ้าเกิดผลิตออกมาแล้วเนี่ย แล้วเกิดไม่ได้เซอร์เคิลหรือไม่ได้ SP หรือที่เราเรียกว่าไม่ได้พื้นที่ลงขายเนี่ย มันก็จะหาคนซื้อยากถูกไหมครับ แต่ทีนี้มันมีกรณีบางเคสครับไม่ทีก็หลายเคสเลย ก็ลืมหรือว่ามีงานอื่นที่สำคัญมากๆเข้ามาชน ทำให้เราทำของมาขายไม่ทัน ตัวอย่างเช่นเราจะทำโดจินเนี่ย กว่าจะทำสตอรี่บอร์ดเสร็จล่างเนมตัดเส้น ก็กินเวลามหาศาลแล้วยังไม่รวมถึงระยะเวลาที่ต้องส่งลงพิมพ์ และโรงพิมพ์ก็ต้องนำไปพิมพ์ ซึ่งเราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าถ้ายิ่งเร่งเนี่ยทำให้ค่าจัดพิมพ์ หรือค่าจัดทำเนี่ยมันยิ่งแพงบางทีพอมากดเครื่องคิดเลขดูแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่ามันแพงเกินไป แล้วก็ไม่คุ้มค่าที่จะนำเสนอ แต่บางทีเนี่ยเราจองบูธไปแล้ว ชื่อ Circle ก็ประกาศไปแล้ว เรารู้สึกเหมือนมีภาระอันยิ่งใหญ่ที่ถูกประกาศเอาไว้บนเพจหรือหน้าเว็บไซต์ของงานแบบต้องไปแล้วล่ะ ครั้งจะไม่ไปเลยก็กลัวโดนแบนเง่นปีหน้า ห้ามมาขายอีกเออแล้วทีนี้จะทำยังไงดีอ่ะก็เตรียมไม่ทันแล้วนะครับ ผมนะครับก็เลยขอเสนอสิ่ง 10 สิ่งของขายกันตายที่สามารถทำออกมาขายในระยะเวลาสั้นๆ กระชั้นชิดมากๆ หรือหมดมุกสุดๆสำหรับราคาต้นทุนที่ระบุนะครับในบางชิ้นจะไม่รวมถึงต้นทุนทางศิลปะหรือค่าแรงนะครับ อันนี้ต้องเพิ่มด้วยตัวเองนะ ระวังกันนิดนึงนะครับ ชิ้นที่หนึ่งนะครับที่แนะนำก็คือเข็มกัดครับ ูรยอดนิยมเพราะใช้เวลาผลิตประมาณแค่2-3 วันเท่านั้นเอง มีหลายร้านให้เลือกนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณชิ้นละ9-15บาท เท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณที่สั่งนะตกชิ้นขายเนี่ยประมาณตกชิ้นละ20-50 บาท แล้วแต่ความอลังการของอาร์ตแต่ไม่ควรตั้งราคาที่ต่ำกว่า 20 บาท เพราะจะถือเป็นการตัดราคาเพื่อนๆ ที่ตั้งขายยินตลาดเดียวกัน และอาจจะเกิดให้ดราม่าได้นะครับ ชิ้นที่2ครับยอดนิยมตามติดๆกันเลยครับก็คือพวงกุญแจครับ คือเวลาน้อยเนี่ยพรุ่งนี้ต้องขายแล้ว เราไม่มีอะไรจะขายพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่บ้านครับแล้วก็ซื้อกระดาษเคลือบร้อนมา แล้วก็เคลือบใช้เตารีเคลือบแล้วร้อยด้วยพวงกุญแจ ต้นทุนอยู่ต้นทุนเนี่ยไม่แพงขายอยู่ที่10-15บาทนะครับมีเวลาเหลือเพิ่มอีกนิดนึง จะเคลือบด้วยอะคริลิกก็ไม่เลวครับไปสั่งร้านได้ ขายอยู่ที่ประมาณ 50-70 บาทต่อชิ้นครับ ชิ้นที่ 3 ครับ อาร์ตปินครับ โอ้ อันนี้ อันนี้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆ นะครับ เอางานอาร์ตของเราครับ มาริ้นเป็นโปสการ์ด หรือทำเป็นโปสเตอร์ก็ได้ครับ บางคนบอกว่า เฮ้ย โปสการ์ดหรือโปสเตอร์เนี่ย มัน มันใช้เวลานะ จะทำหรือทันเหรอ วันนี้ผมมีเคล็ดลับที่ไม่รับอยู่ครับ ก็คือ เอาไปอัดที่ร้านอัดรูปเลยครับ ใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมงกูปิ้งกูปิ้งพร้อมขายเหมือนเตรียมตัวมาหลายเดือน โปสการ์ดนะครับ จะขายอยู่ที่ประมาณแผ่นละ15-30 บาท ส่วนโปสเตอร์ครับจะขายอยู่ที่ประมาณ 80-200 บาทครับชิ้นที่4ครับสมุดอันนี้ไม่เร็วครับแต่เป็นที่นิยม แล้วก็ทำได้ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เพราะว่าเราสั่งแค่สั่งทำลายสมุดปกจากปก จากงานอาร์ตของเราเนี่ยราคาขายอยู่ที่ 30-80 บาทต่อเล่มครับขึ้นอยู่กับเนื้อกระดาษแล้วก็จำนวนกระดาษด้วยนะครับแต่ราคานี้จำไว้ดีๆ ไม่ใช่ราคาของสมุดวาดหน้าปกด้วยมือและทำมือนะครับราคา 80 บาทนะครับสำหรับสมุดทำมือนี่ดู ค่อนข้างโหดอันตรายไปนิดนึง ก็อย่านะครับ ชิ้นที่5ครับแก้วน้ำครับหลายคนคิดว่านานนะครับแต่จริงๆแล้วเร็วมาก และสามารถสั่งทำได้ง่ายมาก ๆด้วยนะครับ เพราะตอนนี้นะครับมีหลายเจ้าแข่งกันทั้งเรื่องราคาและคุณภาพเพราะว่าเครื่องพิมพ์ลายแก้วเนี่ยหรือเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตเนี่ยใช้พ่นเนี่ยราคาลงมาเยอะ พอสมควร หลายเจ้านะครับสามารถทำชิ้นงานพร้อมขายให้เราได้นะครับ ภายใน 7 วัน 7 วันนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับ ซึ่งอย่าลืมตกลงกันดีๆนะครับ ถ้าเป็นแก้วใสนะครับราคาขายอยู่ที่ประมาณ 200-250 บาท ถ้าเป็นแก้วเซรามิกนะครับจะอยู่ที่ใบประมาณ 280 บาทถึง 400 บาทครับ ชิ้นที่ 6 ครับ ที่รองแก้วครับ อันนี้ไม่เร็วแต่ใช้เวลาหน่อยนึง แต่เป็นอะไรที่ทำออกมาแล้วดูน่าประทับใจอ่ะดูเหมือนแบบไม่ใช่ของกันตายอ่ะดูแบบตั้งใจอ่ะราคาขายนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลิตบวกด้วยต้นทุนทางอาร์ตครับอันนี้ต้องคุยกับโรงงานให้ดีก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดนะครับชิ้นที่7ครับที่ขั้นหนังสือครับโอ้อันนี้พีคจริง ส่วนใหญ่นะครับ ที่ค่าหนังสือเนี่ยจะแจกพร้อมโดยจิน แต่ถ้ามันหมดบุกจริงจังนะครับจะเอามาขายก็ได้ ตกราคาขายอยู่ที่มัน 5-15 บาทนะครับ ถ้าให้กิ๊ดเก๋ยูเรกาจะใช้แผ่นไม้เล็กๆ บางๆนะครับแล้วหาร้านยิงเลเซอร์ CNC ยิงบนแผ่นไม้ทำเป็นลายมาขายก็ได้เหมือนกันครับ๋อาแต่มันจะออกมาเป็นขาวดำนะ ต้องดูกันดีๆนะครับแต่มันก็ดูมีคุณค่าแหละชิ้นที่ 8 ครับ พัดอันนี้นานและใช้เวลาพอสมควรแต่ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับ เอาไว้เป็นตัวเลือกเผื่อตัดใจจากการผลิตโดจินและเอามาดีกับสินค้ากูสก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ ราคาขายนะครับอยู่ที่ประมาณ 80-120 บาท หรือขึ้นอยู่กับโรงงานครับบางโรงงานก็ให้ถูกกว่านั้นได้เหมือนกันชิ้นที่ 9 ครับกระเป๋ารูดหรือแฟ้มอันนี้นานและใช้เวลาต้องรอผลิต พร้อมเจ้าอื่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องสั่งมาเยอะนะครับและเลยต้องรอหน่อย กระเป๋ารูดนะครับอยู่ที่ประมาณ 90-150 บาท และแฟ้มนะครับราคาที่เราจะขายอยู่ที่ประมาณ 50-100 บาทครับ ชิ้นที่ 10อ่ะเสื้อโอ้โหลืมอันนี้ได้ยังไง อันนี้นิยมจริงจังถ้าเป็นสกรีนด้วยอิงเจนนะครับอาจจะเลือนง่ายหน่อยแบบกว่าแบบสกรีนนะครับแต่ระยะเวลาในการผลิตนะครับคนละเรื่องเลยครับ ถ้าเป็นสกรีนนะครับบางที่ถึงใช้เวลาถึง 1 เดือน ถ้าเป็นอิงเจนนะครับใช้เวลาไม่ถึง 7 วัน บางเจ้า 3 วันก็เสร็จบางเคยเห็นนะครับ3วันขายอยู่ที่ 200-400 บาท แต่แนะนำว่าอย่าสต็อกเยอะนะครับเพราะว่าค้างสต็อกด้วยความเจ็บปวดกันมาหลายรายแล้วครับ โศกเศร้าเหลือเกินแต่ผมมีข้อแนะนำอันสุดท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หมดมุกโคตรๆไม่ไหวแล้ว คือผลิตโดมา แต่อยากจะขายโดไม่แต่ไม่รู้จะขายอะไร แจกแม่งเลยฮะทำเป็นฟรีเปเปอร์มาแจกแบบโคชอันตรายไปเลย โชว์ส่วนที่เราทำเสร็จไปส่วนหนึ่ง มาวางบนโต๊ะเก๋ๆถ่ายเอกสารซีล็อก แล้ววางแปะบนโต๊ะว่าแจกปีจ้าแล้วไปอ่านต่อหรือซื้อได้ในรอบไปรษณีย์นะ โอเค จริงๆ ก็คือการออกเซอร์เคิลเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นตลาดกลางหรือตลาดของอาร์ติสที่มาเอ่ออาร์ติสอศิลปิน ที่มารวมตัวกันเพื่อนำเสนองานของตัวเอง หรือนำเสนอตัวเองให้เป็นที่รู้จัก กำไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่ที่ได้มาคือความสนุกที่ได้เจอเพื่อนๆที่เป็นศิลปินเหมือนกัน เพื่อนๆที่ติดตามงานของเราได้ดูงานของเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ดังนั้นนะครับหวังว่าจะให้ขายดิบขายดีตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยมันค่อนข้างยาก ผมว่าให้สนุก ทำให้มันสนุกกับมันดีกว่า และอย่าลืมว่าเราหลังคดหลังแข็งมานะครับ เพื่อเห็นวินาทีที่มีคนมาดูงานของเราและรู้สึกดีกับงานของเราถูกไหมครับ ผมว่านะหวังว่านะครับ 10 อันดับของการตาย 10 อย่างนี้ จะสามารถช่วยให้การออกเซอร์เคิลของเพื่อนๆทุกคนนะครับ ไม่ติดขัดและสบายใจในช่วงก่อนหมดเวลาส่งไปเมนูนะครับ ถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัศนีขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ